พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเมกเกอร์แฟร์แบงคอก2019 พร้อมปลุกพลังเมกเกอร์ไทยเมกเกอร์เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และงานรวมพลเมกเกอร์ ครั้งสำคัญในประเทศไทยเมกเกอร์แฟร์แบงคอก2019 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ รับรองว่า มีสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง นวัตกรรมสุดล้ำ และการแข่งขันหุ่นยนต์สุดมัน มาให้ร่วมสนุกกันเพียบเช่นเคยครับ โครงการเชฟลอน Enjoy Science เตรียมจัดใหญ่ Maker Fair Bangkok 2019 We a r e All Maker งานมหากรรมสิ่งประดิษฐ์รวมพลเมเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเมเกอร์ชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบร้อยผลงานอาทิโดรนที่ควบคุมด้วยระบบแชทบอทมินิไบค์โกหลังวังแบบไฟฟ้า นอกจาก ากนี้ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์อย่าง Makers Contest รอบชิงชนะเลิศ ขบวนพาเหรดแสงไฟอันเรื่องชื่อ และเวิร์กช็อปทำสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 19 และ 20 มกราคมนี้ที่เดอะสตรีทรัชดา ร่วมปลุกพลังเมเกอร์โดย สวทช บริษัทเชฟลอน ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเครือข่ายเมเกอร์และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช02 2 5 6 4 8000